พี่น้องเกษตรกรอยากรู้ไหมล่ะครับว่า การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วจะได้ผลตอบแทนดีแค่ไหน ดีกว่าการปลูกข้าวนาปรังหรือเปล่า มาดูกันนะครับ ต้น ทุน ของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกอบด้วย ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ ต้นทุน ผันแปรได้แก่ 1. ค่าแรงงานในการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว 2. ค่าวัสดุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตรด้วยนะครับ 3. ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน ถ้าไปกู้เขานะครับ ส่วนต้นทุนคงที่ได้แก่ ค่าใช้ที่ดิน ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร ค่าดอกเบี้ยเงินลงทุน อุปกรณ์การเกษตร ต้นทุนทั้งสองนี้รวมกันคือ ต้นทุนรวมต่อไร่ของการผลิตนะครับ จากข้อมูลของศูนย์สารสนเทศการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตต่อไร่ของข้าวนาปรัง ยกตัวอย่างในปี 2556 จะเห็นว่าต้นทุนการผลิตต่อไร่ของการปลูกข้าวนาปรัง อยู่ที่ 5,844 บาท 58สตังค์ในขณะที่ต้นทุนการผลิตต่อไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่ 4,832 บาท 25 สตังค์ ซึ่งต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดสำหรับข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของปี 2,556 และ 2,557 พบว่าข้าวนาปรังได้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 669 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ได้ผลผลิต 735 กิโลกรัมต่อไร่ที่ความชื้น 14.5เปอร์เซ็นต์ซึ่งราคาข้าวนาปรังช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายนปี 2557 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท 16 สตังค์ในขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8 บาท 93 สตังค์เมื่อหากต้นทุนการผลิตจะเห็นว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะได้กำไรมากกว่าการปลูกข้าวนาปรัง ไร่ละ ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เห็นแบบนี้แล้วเกษตรกรที่มีพื้นที่เหมาะสม ควรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แทนการปลูกข้าวนาปรังนะครับ